การสร้างและจัดรูปแบบข้อความ การสร้างข้อความด้วย text tool การสร้างข้อความหรือการพิมพ์ข้อความ เราจะใช้ text tool การสร้างข้อความด้วย text tool มีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 สร้างแบบข้อความธรรมดา ใช้ text tool คลิกบนพื้นที่ทำงาน จะปรากฏตัวชี้ พิมพ์ข้อความรูปตัว i จากนั้นก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่สามารถทำได้โดยการกด enter วิธีที่ 2 สร้างข้อความ แบบ flow text ให้เราใช้ text tool คลิกค้างบนพื้นที่ทำงาน แล้วลากเมาส์เป็นกรอบสี่เหลี่ยม เพื่อกำหนดขอบเขตสำหรับพิมพ์ข้อความลงไป ข้อความที่พิมพ์ลงไปจะอยู่แต่ในกรอบ หากพิมพ์ข้อความจนสุดบรรทัด ข้อความจะถูกตัดขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ หากพิมพ์จนล้นกรอบด้านล่าง ข้อความที่ล้น จะไม่แสดงและกรอบข้อความจะขึ้นเป็นสีแดง เมื่อเราเลือกข้อความ ข้อความจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ซ้ายมือของอักษรตัวแรก สี่เหลี่ยมนี้ คือจุดอ้างอิงเส้นฐานเป็นตัวอ้างอิงตำแหน่งของข้อความ ในโปรแกรม Inkscape ยังไม่รองรับภาษาไทยอย่างสมบูรณ์ บางฟอนต์ อาจจะใช้งานไม่ได้ ให้ทดสอบเลือกใช้ดูก่อนใช้งานทุกครั้ง และยังไม่สามารถตัดคำภาษาไทยอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติได้ ต้องอาศัยการเคาะการย้ายตัวชี้พิมพ์ข้อความ คลิกที่ข้อความในกรอบข้อความ จะมีค่าเท่ากับวางตัวชี้พิมพ์ข้อความณตำแหน่งที่เราคลิก หากกดปุ่มลูกศร จะเป็นการเลื่อนตัวชี้พิมพ์ข้อความ ไปตามทิศทางของลูกศร 1 ตัวอักษร กด Ctrl พร้อมกับปุ่มลูกศร จะเป็นการเลื่อนตัวชี้พิมพ์ข้อความ ไปตามทิศทางของลูกศร 1คำเมื่อกด Home จะเป็นการย้ายตัวชี้พิมพ์ข้อความไปที่บรรทัดแรก กด n จะเป็นการย้ายตัวชี้พิมพ์ข้อความไปที่บรรทัดสุดท้าย กด Ctrl พร้อมกับปุ่มลูกศรบน เป็นการย้ายตัวชี้พิมพ์ข้อความขึ้นไปหนึ่งย่อหน้า กด Ctrl ตามด้วยปุ่มลูกศรล่าง เป็นการย้ายตัวชี้พิมพ์ข้อความลงไปหนึ่งย่อหน้า กด Ctrl แล้วกด Home เป็นการย้ายตัวชี้พิมพ์ข้อความไปที่อักษรตัวแรก ด Ctrl และกด N เป็นการย้ายตัวชี้พิมพ์ข้อความไปที่อักษรตัวสุดท้าย การเลือกข้อความ ใช้เมาส์ทำแถบสีข้อความ หรือคลิกค้างแล้วลากครอบตัวอักษรจะเป็นการเลือกข้อความที่ทำแถบสี หากดับเบิลคลิกจะเป็นเลือกข้อความที่ถูกดับเบิลคลิก1คำ หากใช้ทริปเปิลคลิก หรือคลิกเร็วๆ3ครั้ง จะเป็นการเลือกข้อความที่ถูกทริปเป็นคลิก 1 บรรทัด หากกดปุ่มชิปแล้วกดปุ่มลูกศรจะเป็นการเพิ่มการเลือกข้อความตามทิศทางของลูกศร กดปุ่มชิป Control และกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา เป็นการเพิ่มการเลือกข้อความหนึ่งคำ ตามทิศทางของลูกศร กดปุ่มชิป Control และกดปุ่มลูกศรบนหรือล่างเป็นการเพิ่มการเลือกข้อความ1บรรทัดตามทิศทางของลูกศรกด Ctrl และกด A จะเป็นการเลือกข้อความทั้งหมด การจัดรูปแบบข้อความ วิธีที่ 1 ใช้ text tool และ tool control วิธีที่ 2 ใช้คีย์ลัด และวิธีที่ 3 ใช้หน้าต่าง text and font โดยให้เราไปที่ text text and font หรือกด shift control t หรือคลิกที่ปุ่มตัว t บน command bar เมื่อปรับแต่งข้อความเฉพาะข้อความที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเลือกทั้งกรอบข้อความจะมีผลทุกตัวอักษรทูคอนโทรลของ Text To ทูคอนโทรลส่วนที่ 1 ช่องเลือกฟอนต์ช่องเลือกขนาดฟอนต์ ลับตัวอักษรเป็นตัวทึบหรือตัวเอียง จัดข้อความชิดซ้ายกรอบข้อความ จัดข้อความไว้กลางกรอบข้อความ จัดข้อความชิดขวากรอบข้อความ จัดข้อความชิดซ้ายและขวากรอบข้อความทำตัวยกและตัวห้อย ใน To Control ส่วนที่ 2 ตัวแรก จะเป็นระยะห่างระหว่างบรรทัด ตัวที่ 2 ระยะห่างระหว่างคำ horizontal kerning คือกระบวนการในการปรับแต่งระยะห่างระหว่างอักษร vertical shift จะคล้ายกับ kerning แต่จะเป็นในแนวดิ่ง การหมุนข้อความ horizontal text เป็นการพิมพ์ข้อความจากซ้ายไปขวาแบบปกติ vertical text เป็นการพิมพ์ข้อความจากบนลงล่าง ในหน้าต่าง text and font การปรับแต่งข้อความโดยใช้หน้าต่าง Text and Font จะมีลักษณะ ไม่ต่างไปจากการปรับแต่งโดยใช้ Text Tool และ Tool Control การพิมพ์อักขระพิเศษ การพิมพ์อักขระพิเศษ โดยใช้หน้าต่าง g l y p s อักขระพิเศษ คือตัวอักษรที่ไม่มีบนคีย์บอร์ด ไม่สามารถใช้การพิมพ์แบบทั่ว ๆไปได้ วิธีการพิมพ์มีดังนี้ เปิดหน้าต่าง g l y p h s โดยไปที่ text c l i p s ที่หน้าต่าง c l i p s ที่กรอบฟอนต์ family เลือกฟอนต์เพื่อจะค้นหาอักขระพิเศษ ที่หน้าต่าง c l i p s อักขระพิเศษจะอยู่ที่กรอบด้านล่างสุด หากพบตัวที่ต้องการแล้วให้ดับเบิลคลิกที่อักขระ เพื่อแทรกลงในกรอบข้อความ หรือคลิกที่ปุ่ม append